ยังมีความสุขส่งเสียงตบมือดังๆหน่อยได้ไหมครับผม ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณน้องๆรำรำจากคณะเพล